รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย คลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายวิธีการอัปเกรดนะครับผมจาก Windows 10 ให้เป็น Windows 11นะครับผม อันดับแรกเลยนะครับผมเราต้องมีตัวแฟลชไดร์นะครับผมแฟลชไดร์นะครับผมก็จะมีนะครับผมขนาดความจุนะครับผมตั้งแต่8กิกขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัปเกรดเลยนะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับผม ไปกันเลยครับ สวัสดีครับ วันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมโชคดีนะครับผมจากช่องโชคดีสตูดิโอนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะผมอัปเกรดนะครับผมจาก Windows 10 ให้เป็น Windows 11 นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะครับ ผมให้เข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วก็ไปเซิร์ชคำว่า Windows 11 นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเช็คนะครับผมเข้ามาที่ Google แล้วก็พิมพ์ไปว่า Windows 11 นะครับผมก็คลิกที่ลิงก์ Microsoft ลิงก์แรกเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเกรด Windows 10 ให้เป็น Windows 11 นะครับผมด้วยวิธีการทำง่ายๆนะครับผมอันดับแรกเลยครับให้เราไปดาวน์โหลด ตัวเช็คนะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยนะครับผมแล้วก็ ตรงมา นะครับผมมาที่นะครับตรงหัวข้อนะครับ ผมตรวจสอบความเข้ากันได้นะครับ ผมก็กดตรงดาวน์โหลดแอปนะครับ อ่าส่วนนี้นะครับผม เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ ผมก็มันจะขึ้นตรงที่เป็นมุมตรงนี้นะครับมุมแบบนี้ก็ให้กดสามเหลี่ยมตัวนี้ครับ กดโชว์ในโฟลเดอร์นะครับโชว์อินโฟลเดอร์นะครับผมก็จะเป็นโปรแกรมนี้นะผมก็ให้เราทำการคลิกขวานะครับ อ่าคลิกขวาแล้วก็กด Install ไปเลยนะครับผมโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เช็คว่าเครื่องเราสามารถอัปเกรดเป็น Windows 11 ได้ไหมครับ อ่าก็ลองกดเปิดไปนะครับผมกดเสร็จสิ้นไปนะครับอ่ารอสักครู่นะครับผมนี่นะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม อ่าลองกดเช็ค now ไปนะครับ ผมลองกดเช็ค now ไปเช็ค now ไปนะครับผมนี่นะครับ ก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ขึ้นแบบนี้คือไม่สามารถติดตั้งตัว Windows 11 ได้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูวิธีการแก้ไขนะครับ ว่าจะทำยังไงให้มันกดอัปเกรดได้นะครับผม อ่ะโอเคนะครับผม อันดับแรกเลยนะครับผมขออนุญาตปิดไปนะครับ ผมปิดตัวนี้ไปนะครับ ผมจะขออนุญาตนะครับไปสอนวิธีการทำไฟล์ boot USB นะครับ ผมอันดับแรกเลยเราต้องมีไฟล์ตัวติดตั้ง Windows 10 นะครับผม ซึ่งไฟล์ติดตั้งตัว Windows 10 นะครับ ผมจะแปะลิงก์ให้ไปดาวน์โหลดนะครับผมไฟล์ติดตั้ง Windows 10 นะครับ ผมผมจะแปะลิงก์ให้ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับครับผมต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดไฟล์ Windows 11กันนะครับผมไฟล์นะครับก็จะโหลดมาจากเว็บนี้นะผมผมจะแปะลิงก์เว็บให้อีกรอบหนึ่งนะครับเว็บนี้นะครับ ก็ให้กดตรงที่เป็นส่วนของว่าดาวน์โหลดไฟล์นะครับตรงนี้นะครับอ่ะดาวน์โหลดฟลูนะครับผมเซตอัพนะครับตัวนี้นะกดไปเลยนะครับผม กดมาครับก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้มานะครับผมเราสักครู่นะครับ ไม่ใช่เจอบล็อกแล้วบอนออ่ะโอเค นะผมนึกว่าเจอบล็อกแล้วนะครับ นึกว่าทาง Microsoft บล็อกแล้วโอเคนะผมเมื่อเรากดดาวน์โหลดไปนะครับ ก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะผมนี่นะครับ ก็จะเด้งมาตรงมุมด้านซ้ายมือนะครับอ่ะสมมติว่าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ ผมสมมติว่าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ ก็จะขึ้นเป็นลักษณะไฟล์แบบนี้นะครับ นี่นะครับ ไฟล์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ผมจะแปะลิงก์ให้รอบหนึ่งนะครับสำหรับไฟล์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไฟล์ที่เป็นไฟล์ตัวแก้นะครับ ผมตัวแก้ให้สามารถติดตั้ง Windows 11 ได้นะครับ เมื่อกี้เราก็ไปเช็คดูว่ามันติดตั้งไม่ได้นะครับสำหรับเครื่องนี้ ผมก็จะแก้ให้มันติดตั้งได้นะครับ ผมด้วยไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ edit นะครับสมมติว่าทีนี้นะครับ สมมติว่าเราได้ไฟล์ ISO มาแล้วครับ ต่อไปเราจะทำอะไรนะครับอ่าต่อไปให้เราเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับ ผมแฟลชไดร์ก็เป็นแฟลชไดร์ตั้งแต่8กิกขึ้นไปนะครับผม แล้วก็ให้มาที่โปรแกรม Rufus นะครับผม แล้วก็ไปที่โปรแกรม Rufus นะครับ นี่โปรแกรม Rufus นะครับสำหรับลิงก์โปรแกรม Rufus ผมจะแปะลิงก์ให้อีกรอบหนึ่งนะครับไปที่โปรแกรม Rufus นะครับกดเยสไปนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เราเสียบไปได้เข้าไปนะครับผม ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการทำบูตสบีนะครับผม การทำไฟล์บูตสบีนะครับ แล้วก็ให้เสียบไฟล์ได้16กิกเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ให้มาที่ select นะครับคำว่า select นะครับ select จะเป็นการเลือกไฟล์นะครับผม เลือกไฟล์ที่เราจะทำเป็นตัวบูตนะครับ จะเป็นตัวนี้นะครับ Windows 11 นะครับ ตัวนี้นะครับ กด Open ไปนะครับ เราจะทำไฟล์บูตนะครับผมอ่าเมื่อเราเลือกไฟล์เสร็จแล้วครับ ก็ให้กด Start ตัวนี้ไปนะครับ ผม กด Start Start ตัวนี้ไป แล้วก็กดโอเคไปนะครับ แต่ว่าผมก็ได้ได้ทำบูตเสร็จแล้วไปรอบหนึ่งนะครับอ่าสมมติว่าเราทำบูตเสร็จแล้วนะครับผมอ่ากดโอเคไปนะครับ สมมติว่าเราทำบูตเสร็จแล้วครับทีนี้ ขั้นตอนต่อไปนะครับ จะเป็นขั้นตอนการ edit ไฟล์นะครับ ผม edit ไฟล์ของตัวลง Windows 11 นะครับผมสมมติว่าเราทำไฟล์บูตเสร็จแล้วนะครับ จากโปรแกรม r u f u s เมื่อกี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับให้เราเข้าไปที่ตัวตัวบูต USB ครับของ Windows 11 นะครับผมตัวนี้นะครับเปิดเข้าไปนะครับ แล้วก็ให้มาส่วนมาส่วนตัวนี้นะครับผมมามาส่วนนี้นะครับ ชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ให้เปิดไฟล์ที่ ที่เป็นไฟล์ edit อีกไฟล์หนึ่งนะครับผม เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับ จะเป็นไฟล์ตัว edit นะครับสำหรับไฟล์ edit ผมจะแปะลิงก์ให้รอบหนึ่งนะครับ ไฟล์ edit ที่สามารถทำให้มันบูตได้ในโปรแกรม boot USB นะครับ อันดับแรกเลยนะครับ ผมให้เราทำการวางไฟล์ edit เข้าไปนะครับ จะเป็นไฟล์นี้นะครับ นี่นะครับ ผม ก็ให้วางลงไปนะครับปุ๊บนะครับ กดทับไฟล์ลงไปเลยนะครับอโอเคนะครับ ผมทีนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะ ไปดูวิธีการบูตนะครับผมหลังจากที่เราทำการทำไฟล์ e ี i t เสร็จแล้วนะครับก็จะไปทำการบูตนะครับก็ต่อไปก็ให้ถอดไฟล์ไดออกมานะครับ แล้วก็ไปเสียบลงเครื่องที่ต้องการจะอัปเกรดให้เป็น Windows 11 นะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำเครื่องนี้นะเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมใช้งานปัจจุบันนะครับแล้วว่า เป็นเครื่องที่ใช้ตัดต่ออะไรพวกนี้ก็ขี้เกียจทำทำใหม่นะครับเพราะว่าจะลองไปทดสอบอัปเกรดอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการอัปเกรดกันเลยนะครับผมว่าทำยังไงนะครับผมไปกันเลยครับครับผมสำหรับวิธีการอัปเกรดนะครับผมก็ให้เข้ามาที่แฟลชไดร์นะผมที่เราเสียเข้าไปนะครับผมอ่ะทำไมนะดีพีซีนะครับก็ให้กดเลือกที่แฟลชไดร์นะครับที่เราเสียเข้าไปนะครับแล้วก็ให้กดคำว่าเซตอัพนะครับผมปุ่มนี้นะครับผมกดเซตอัพไปนะครับผมแล้วก็กดเจสไปนะครับผม เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรารอนะครับผมให้เราให้เรารอให้มันขึ้นเป็นโลโก้นี้มานะครับผมก็รอนะครับจนถึง 100%นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมนะครับ ว่าวิธีการอัปเกรดจะทำยังไงนะครับ ผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่อัปเกรดนะครับผม สวัสดีครับ วันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมโชคดีนะครับผมจากช่องโชคดีสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดนะครับผม Windows นะครับผมจาก Windows 10 ให้เป็น Windows 11นะครับผม ในคอมรุ่นเก่าๆนะผม เครื่องนี้นะครับ ใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปีแล้วนะครับ ผมอ่าแล้วก็สเปคต่ำๆนะครับ เดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดดูนะครับ เครื่องนี้นะครับ c o r e t u o นะครับ ผมเป็นคอม PC นะครับแล้วก็แรม4 g b นะครับผม เดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดเป็น Windows 11 ดูนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมครับ ครับผมตอนนี้นะครับก็ตัวอัปเกรดนะครับผม ของ Windows 11 ครับ ก็กำลังกำลังทำการติดตั้งนะครับ ผม ก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 90%แล้วนะครับ ผม เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งพร้อมกันนะครับว่าจะติดปัญหาตรงไหนไหมครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ไปหาวิธีการแก้ TMB นะครับผมที่มันขึ้นให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน2.0นะครับเดี๋ยวเราจะลองติดตั้งลงดูนะครับ ตอนนี้ก็ได้อันล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิปนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมารับชมพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการอัปเกรดนะครับ ผมจาก Windows 10 ให้เป็น Windows 11 นะครับผมโอเคนะครับ อันดับแรกเลยก็คลิกไปที่ next นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดดูครับว่าจะอัปได้ไหมครับอันนี้เป็นคอมอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมไม่ใช่คอมที่ผมใช้งานประจำนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมอีกเครื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็ส่วนมากจะใช้แค่งานเอกสารนะครับ พิมพ์งานอะไรพวกนี้ดูหนังฟังเพลงนะครับ ถ้าจะใช้ในการตัดต่อจะเป็นคอมอีกเครื่องหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดดูนะครับ โอเคนะครับผมเขาบอกว่าอัปเกรดได้นะครับก็กด exit ไปนะครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ทำการ unlock นะครับผม TMB 2.0 ไปนะครับได้ทำการ unlock เรียบร้อยนะครับ ปกติมันจะอัปเกรดไม่ได้นะครับอัปเดตไม่ได้นะครับ เครื่องนี้นะครับ ผมก็ได้ทำการไปปลดล็อกเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราสักครู่นะครับ เดี๋ยวเราจะรอเรื่อยๆนะครับ จนจนกว่าจะถึง100%นะครับเราจะลองมาดูอีกรอบหนึ่งว่าจะอัปเกรดได้ไหมนะครับ ครับผมเมื่อมาถึงหน้าตานี้นะครับ ก็เขาบอกว่า ร้อมที่จะทำการอินสตอลนะครับ Windows 11 Pro นะครับผมตัวนี้นะครับ ตอนนี้ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับ ว่าสามารถติดตั้งได้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ทำการอันล็อกหรือว่าปลดล็อกของ TMB 2.0 ไปนะครับเมื่อกี้ ทีนี้ครับก็ไปที่กดปุ่มอินสตอลเลยได้เลยนะครับว่าจะลองติดตั้งดูนะครับ เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเราจะลองดูไปพร้อมกันนะครับว่าจะทำการติดตั้ง Windows 11 ได้ไหมครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ขั้นตอนการอัปเกรดนะครับผม ครับผมตอนนี้ครับก็อยู่ในขั้นตอนการติดตั้ง Windows 11 นะครับผมขั้นตอนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับ ผม ทรัพยากรของเครื่องเราด้วยนะครับถ้าเครื่องไหนที่มีแรมเยอะๆนะครับ CPU แรงๆนะครับ ก็จะทำในขั้นตอนนี้แบบรวดเร็วได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยนะครับ ผมจนกว่าจะถึง 100%นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า การติดตั้ง Windows 11 นะครับหรือว่าการอัปเกรด Windows 11 นะครับ จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้ ก็ได้ทำการอัปเกรดนะครับจนถึง 88%เลยนะครับ ผมเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยนะครับ จนถึง 100%นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราทำการอัปเกรดนะครับ ผมจาก Windows 10 ให้เป็น Windows 11 นะครับรีสตาร์ทไป1รอบนะครับผม แล้วตอนนี้นะครับก็ได้สู่กระบวนการอัปเดตนะครับผมหลังจากที่อัปเกรดเสร็จแล้วก็จะอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็ถึง 100%แล้วนะครับ ผมเดี๋ยวเราจะลองไปติดตามรับชมนะครับ ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ว่าเราจะได้ Windows 11 มาอย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราทำการอัปเกรดนะผมตัว Windows 11 เสร็จแล้วนะครับ ผมตอนนี้นะครับก็ได้เข้าสู่หน้าตาตอนนี้นะผมก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเทสต์อัพทีนี้ ก็จะเข้าสู่หน้าตาเดสก์ท็อปหรือว่าเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่หน้าต่างของตัว Windows 11 นะครับผมหลังจากที่เราทำการอัปเกรดนะครับ แล้วก็ น่าทำการอัปเดต Windows เสร็จเรียบร้อยครับซึ่งใช้เวลานานมากๆเลยนะครับ ผมประมาณ 1 ชั่วโมงครับเมื่อกี้อาจจะไม่นานเท่านี้ก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของแต่ละเครื่องครับเพราะว่าเครื่องนี้มันมันก็เป็นคอมที่ใช้งานมาประมาณ 10กว่าปีแล้วนะครับ ผมก็สเปคก็อยู่ที่คอคอทูดูโอนะครับผมแล้วก็แรมประมาณ4กิกนะครับก็จะใช้งานมานานแล้วครับ ผมเครื่องนี้ก็ใช้เวลาการอัปเกรด นานพอสมควรนะครับ ประมาณเกือบชั่วโมงกว่าๆนะผมก็ ปลาเข้าไปก่อนแบบ 2 ชั่วโมงนั่นแหละครับถ้าตีมรวมไปนะครับอ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าตานี้ครับ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่า หลังจากที่เราอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับ ว่าจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับ อันนี้เป็นตัว Windows 11นะครับผมก็เข้าสู่หน้าต่างยินดีต้อนรับเลยนะครับ ผมรอสักครู่นะครับผมขอว่าให้รอสักครู่นะครับ หลังจากที่เราทำการอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยนะครับ ผมก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูการอัดหน้าจอนะผมเพื่อเป็นเพื่อจะได้เห็นได้ชัดว่า เมนูแต่ละเมนูเป็นยังไงบ้างครับผมผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่เราอัดผ่านหน้าจอนะครับผม เดี๋ยวเราสักครู่นะครับผมอ่ะไปกันเลยครับครับผมอ่ะหลังจากที่เราทำการอัปเกรดนะครับผมของตัว Windows 11 นะครับผมก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปทดสอบดูนะครับ ว่าประสิทธิภาพของตัว Windows 11 จะเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ก็ได้อัปเกรดเสร็จไปใหม่ๆนะครับผมอัปเกรดเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นะครับผมซึ่งใช้เวลาในการอัปเกรดนานพอสมควรนะครับผมขึ้นอยู่กับ ทรัพยากรของเครื่องแต่ละเครื่องนะครับบางเครื่องอาจจะแรมเยอะๆหรือว่า CPU แรงนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับผมสำหรับทรัพยากรเครื่องนี้นะครับ ว่าจะเป็นไงบ้างครับผม ผมก็ได้เกินไปแล้วนะครับว่าเครื่องที่อัปเกรดอันนี้เป็นเครื่องของน้องนะครับผมเป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ ก็ส่วนมากก็จะใช้ในการพิมพ์เอกสารทั่วไปหรือว่าใช้ดูหนังฟังเพลง ดู YouTube ประมาณนี้นะครับผมก็ตอนนี้ครับสังเกตได้ว่า เราก็จะได้เป็น Windows 11 Pro เรียบร้อยนะครับผม เป็นเวอร์ชันเดทนะครับเวอร์ชันทดลองนะครับผม แรมก็อยู่ที่4 g b นะครับผมเครื่องนี้นะครับ CPU Core 2 Duo นะครับผมก็ไม่ถือว่าแรงนะครับผมไม่ไม่ถือว่าแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถลงได้นะครับ สามารถอัปเกรดได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปที่ส่วนนี้ดูนะครับผมเห็นไหมครับ อันนี้เป็นหน้าต่างนะครับผม เราสามารถ New Desktop ใหม่ขึ้นมาได้นะครับผมไปที่ไฟล์ Explorer ดูครับผมนี่นะครับ มาที่ ดีพีซีหรือว่าหมายคอมพิวเตอร์นะครับสังเกตนะครับไอคอนนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมตอนนี้เป็น Windows 11 เรียบร้อยนะครับ ผมนี่นะครับผม อันนี้เป็นแถบเมนูนะครับเอ้ยแถบไอปุ่มสตาร์ทนะครับผมอ่ะมันก็จะย้ายมาอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนกับที่เขารีวิวไปนะครับผมอันนี้นะครับโอเคนะคผมก็ลองเปิดเข้าใช้โปรแกรมต่างๆดูนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับผมเครื่องนี้มันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับก็แรมก็4กิกเองนะครับ เขาบอกว่าแรม4กิกขึ้นนะครับ ถึงจะ ทำการอัปเกรดได้นะครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ นี่ ก็มา นะครับผม มาทดสอบนะครับประสิทธิภาพของตัว Windows 11นะครับผมนะครับ ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม นี่นะครับผม หน้าต่างก็ลูกเล่นก็สามารถดูดีได้นะครับผม สามารถฟืบไปฟืบมานะครับ ก็อาจจะลายตานิดหนึ่งครับผม อันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมใช้อัดหน้าจอตอนนี้ครับ ก็ เป็น OBS นะครับผมก็มาทดสอบประสิทธิภาพของตัว Windows 11 นะครับผมคลิปนี้นะผมก็รวมตั้งแต่ขั้นตอนการที่เราไปดาวน์โหลดไฟล์ Windows 11 มานะครับผมแล้วก็วิธีการทำไฟล์บูตนะครับการแก้เอ้แก้อะไรนะ แก้ TMP หรือเปล่าครับแก้ TPM หรือเปล่าครับที่มันขึ้นให้มันไม่ให้เราสามารถกดอัปเดต Windows 10 ได้นะครับ ซึ่งผมก็ได้แก้ไปนะครับสำหรับวิธีการแก้นะครับก็ให้กดเข้าไปดูนะผม ผมก็ได้สอนแก้ไปแล้วนะครับวิธีการแก้ของ TPM นะผมมันขึ้น TPM 2.0 นะครับผมวิธีการอัปเดตนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบวิธีการอัปเกรด Windows 10 ให้เป็น Windows 11ไว้เพียงแค่นี้นะครับ ถ้าเกิดใครที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ที่สำคัญครับ อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับผม เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่องโชคดีสตูดิโอครับก็ขอจบวิธีการอัปเกรด Windows 11ไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ